ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานอันเกิดจากการคิดค้นหรือสร้างสรรค์ของบุคคลจนเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะคะ ก็อย่างเช่น หนังสือ เพลง ภาพวาดสูตรเคมีต่างๆนะคะผู้ประดิษฐ์คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่บุคคลพึงมีนะคะ และบุคคลนั้นย่อมสมควรที่จะได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลงานของตนนะคะ หากบุคคลใดนำทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไปใช้ เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ก็จัดว่าเป็นการนำไปใช้อย่างไม่ชอบธรรม เป็นเหตุให้เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้รับประโยชน์จากผลงานของตนค่ะ